ต่อมานะครับเราก็จะมาดูวิธีการแก้ไขหรือว่าการยกเลิกการแชร์ ข้อมูลโฟลเดอร์ แล้วก็ข้อมูลเอกสารที่อยู่ใน Google Drive กันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าการแชร์ เช่นเดียวกับการแชร์ข้อมูลนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการ ในส่วนของตัวโฟลเดอร์ก่อนนะครับ ก็คลิกขวานะครับ แล้วก็ไปที่แชร์จากนั้นก็กดขั้นสูงตรงนี้ครับเข้าไป ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงกำหนดสิทธิ์ของผู้เข้าถึงนะครับ เราก็สามารถที่จะคลิกเลือกตรงนี้นะครับได้ ก็สามารถที่จะเลือกให้บุคคลที่เราเลือกเนี่ยเป็นเจ้าของโฟลเดอร์ดังกล่าว ได้เลยนะครับ ก็คือเป็นการมอบสิทธิ์โฟลเดอร์นี้ให้บุคคลที่เราต้องการนะครับเป็นเจ้าของอันนี้เราก็มอบหมายให้บัญชีนี้เป็นเจ้าของนะครับ สังเกตดูนะครับบัญชีของเราที่เราเข้าใช้งานอยู่นะครับ ก็จะเปลี่ยนแปลงไป เดี๋ยวเราจะยันกลับมาให้เป็นเจ้าของนะครับในส่วนของโฟลเดอร์นะครับ เราก็สามารถที่จะดำเนินการได้3ามแบบด้วยกันนะครับ ก็คือเป็นเจ้าของผู้แก้ไขแล้วก็ดูได้เท่านั้น ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะแชร์ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคล ได้บุคคลหนึ่งแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะกดกากบาทตรงนี้ ปิดไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับมาดูรายละเอียดนะครับบุคคลที่เราไม่ต้องการก็จะ ถูกลบออกไปจากข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะสามารถชี้เข้าไปแล้วก็ ดูสิทธิ์ได้นะครับทีนี้มาดูการทำงงานในส่วนของตัวไฟล์ บ้างนะครับ เช่นกันนะครับก็ให้เราคลิกไปที่การแชร์ ก็คลิกขวาแล้วก็แชร์แล้วก็ไปที่ขั้นสูงเหมือนกันนะครับในส่วนของไฟล์เอกสารเนี่ย เราสามารถอยากกำหนดการตั้งค่านะครับ ก็คือกำหนดให้เป็นเจ้าของได้เช่นกัน แล้วก็แก้ไขได้แสดงความคิดเห็นได้แล้วก็ดูได้นะครับ ถ้าไม่ต้องการให้บุคคลดังกล่าวเข้ามายังไฟล์นี้แล้วนะครับก็เช่นกันนะครับ ก็กดกากบาดตรงนี้ไปได้ เดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูบัญชีที่เป็นบัญชีทางหน่วยงานการศึกษาบ้างนะครับ เหมือนกันครับก็เข้าไปที่แชร์ แล้วก็ ขั้นสูง อ่าตอนนี้ก็จะแสดงว่าบุคคลดังกล่าวหรือบัญชีเนี้ยเป็นเจ้าของอยู่นะครับ แล้วก็อันนี้มีสิทธิ์ที่จะสามารถแก้ไขได้แสดงความสามารถที่จะแก้ไขได้ อ่า แล้วก็บุคคลนี้ก็สามารถที่จะดูได้ อ่าสังเกตดูข้อแตกต่างนะครับ สำหรับบัญชีที่เป็นบัญชีองค์กรหรือว่าหน่วยงานทางการศึกษานะครับ จะมีสัญลักษณ์ รูปเวลาขึ้นมานะครับ ซึ่งอันนี้เราสามารถที่จะเอามาใช้ในการกำหนดเวลานะครับ ในการเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ครับอันนี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสำหรับอมอบหมายงานให้กับผู้เรียนอะไรอย่างนี้นะครับ ก็สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาในการเข้ามายังไฟล์ที่เราต้องการได้ 7 วัน 30 วัน หรือว่าเราจะเลือกกำหนดเอง นะ ครับ เมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้ดำเนินการกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง สังเกตดูนะครับ ก็จะมีในส่วนของตัวเวลาเพิ่มเข้ามานะครับ หมดเวลา และ ซึ่งพอเลยระยะเวลาบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาดำเนินการได้แล้วอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอันหนึ่งนะครับ ที่เป็นบัญชีสำหรับหน่วยงานทางการศึกษานะครับ ก็คือเราสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงหรือเข้าใช้งานข้อมูลที่เราต้องการแชร์ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการกดปุ่มเสร็จสิ้น